ความเสี่ยงประเภทถัดมานะครับ คือความเสี่ยงที่เกิดจากโปรแกรมมุ่งร้ายหรือ malicious software ซึ่งรวมถึงไวรัส เวิร์ม โทรจัน แล้วก็สปายแวร์ โปรแกรมมุ่งร้ายหรือ malicious software หรือเรียกง่ายๆว่า malware นะครับ เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์เช่นไวรัส เวิร์ม มาโทรจัน วัตถุประสงค์หลักของซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็คือการสร้างความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางใดทางหนึ่ง ไวรัสนั้นจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายนะครับและแฝงตัวไปกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือไปกับแฟ้มข้อมูลนะครับตัวของไวรัสนั้นจะทำการอำพรางและปิดบังตัวเองไว้ ไม่ให้ผู้ที่ใช้นั้นรู้ตัวว่าไฟล์ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์นั้นติดไวรัสอยู่นะครับในตัวไวรัสเองจะมีชุดคำสั่งที่ทำการมุ่งร้าย เราเรียกชุดคำสั่งนี้ว่า payload นะครับไวรัสนั้นจะมีความเก่งหรือความโหดร้ายแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่อยู่ใน payload นี่แหละ คำสั่งที่อยู่ในลย์โหลดนั้น อาจจะสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงภาพข้อความหรือส่งเสียงแปลก ๆ ออกมานะครับ ที่โหดร้ายไปกว่านั้นก็คือลย์โหลดบางชุดเนี่ย สามารถก่อความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมได้นะครับ ผมขอยกตัวอย่างลย์โหลดอันหนึ่งหรือไวรัสอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว ชื่อชื่อว่าไวรัสลาวดวงเดือนนะครับไวรัสลาวดวงเดือนจะไม่ได้ทำความเสียหายให้กับข้อมูลหรือกับคอมพิวเตอร์อย่างใดเลย เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือ การเล่นเพลงราวดวงเดือนผ่านคอมพิวเตอร์ออกมา จะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นไวรัสที่น่ารักตัวหนึ่ง ในขณะที่ไวรัสที่ชื่อว่าเชิงโนบิลนะครับ มุ่งที่จะทำลายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ให้เสียหายนะครับ โดยการทำลายชุดข้อมูลที่อยู่ในไบออสของคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดติดได้ ความโหดร้ายของไวรัสนั่นก็คือว่า ตัวไวรัสจะสามารถแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยหลายวิธีการนะครับ เช่น การแฝงตัวไปกับอีเมล การแฝงตัวไปกับไฟล์ข้อมูลที่ถูกคัดลอกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ดังนั้นเราจะเห็นว่า หากมีการ Copy ไฟล์จากสถานที่ที่มีคนใช้ไฟล์หรืออุปกรณ์ร่วมกันเยอะ ๆ นะครับ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสได้ไม่ยากนักมอลแวร์อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆ กับไวรัสก็คือเวิร์มนะครับ เวิร์มนั้นจริงๆจะว่าไปแล้วก็แปลว่าตัวหนอนนะครับ ตัวหนอนที่ว่านี้เนี่ยแตกต่างจากไวรัส ก็คือว่าเวิร์มสามารถแพร่กระจายตัวเองไปได้โดยไม่ต้องใช้พาหะอะไรเลยนะครับ จะเห็นว่าไวรัสนั้นจะใช้พาหะเช่นไฟล์หรืออีเมล ในการที่จะส่งตัวเองออกไป แล้วไปติดกับเครื่องอื่นๆ แต่เวิร์มนั้นจะสามารถสร้างแล้วก็แยกตัวแล้วส่งตัวเองออกไปในเครือข่ายนะครับ จุดประสงค์ของเวิร์มโดยหลักๆ แล้วเนี่ยก็คือการที่จะแพร่กระจายตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับ มุ่งทำลายข้อมูล มุ่งทำลายระบบเครือข่าย ทำให้การใช้งานเครือข่ายนั้นติดขัด หรือว่าใช้งานไม่ได้เลยนะครับ ในอดีตนั้นมัลแวร์จะมุ่งโจมตีที่ตัวระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับ แต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันมีความนิยมการใช้โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ มีการใช้เครือข่ายจำนวนมากนะครับดังนั้นเป้าหมายของการโจมตีในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปเป็นการโจมตีโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วก็ระบบเครือข่ายนะครับการแพร่กระจายของโปรแกรมมุ่งร้ายที่โจมตีอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ก็จะผ่านทางอีเมลผ่านทางการส่งข้อความ ระบบบลูทูธหรือผ่านการดาวน์โหลดไฟล์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แบบเซลูล่าเว็บไซต์ก็ได้กลายมาเป็นเป้าหมายใหม่ของการโจมตีเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่โด่งดังอย่างเช่น Facebook หรือ MySpace ก็มีผู้ที่พยายามจะทำโปรแกรมมุ่งร้ายไปเผยแพร่ไว้ หากผู้ใช้ไม่ระวังนะครับ ไปกดคลิกกดไลค์โดยไม่รู้ตัวบางครั้งไวรัสหรือเวิร์มก็จะทำการแพร่กระจายไปยังบัญชีผู้ใช้รายดังกล่าวทันทีนะครับผลก็คือจะมีการโพสต์ข้อความรบกวนบนหน้าเว็บ ราลองมาดูไวรัสที่เป็นที่รู้จักและเคยโด่งดังมาในอดีตกันบ้างนะครับ ไวรัสตัวแรกนั้นก็คือไฟเดอร์เทอร์ทีนไวรัสอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าผู้ที่สร้างน่าจะนำไอเดียมาจากภาพยนตร์ที่เรียกว่าสุขที่ 13นะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาก็คือว่าเขาจะออกปฏิบัติการในทุกวันศุกร์ที่ 13 โดยจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆนะครับ ถัดมาก็คือเวิร์มที่เรียกว่า mydom.a นะครับ mydoom.a นั้นจะแพร่กระจายโดยการปลอมตัวเป็นไฟล์แนบในอีเมล แล้วก็กระจายตัวเองไปพร้อมกับอีเมลนะครับ ส่งผลให้เครือข่ายทำงานได้ช้าลงไวรัส I love you ก็ไปกับอีเมลเหมือนกันนะครับ โดยจะมีการตั้งชื่อ subject ของอีเมลว่า I love you ผลได้ที่ก่อให้เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ก็คือตัวไวรัส I love you นี้จะเข้าทำการทำลายไฟล์เพลง ภาพหรือไฟล์ข้อมูลอื่นที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตัวสุดท้ายก็คือ s o b i t f เป็นเวิร์มที่แพร่ไปพร้อมกับอีเมลนะครับ โดยจะปลอมแปลงชื่อผู้ส่ง และจะส่งอีเมลต่อไปเรื่อยๆเหมือนอีเมลลูกโซ่ ทำให้เครือข่ายมีการทำงานได้ช้าลงเช่นเดียวกัน ความเสี่ยงประเภทถัดมาเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากแฮกเกอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับ จะว่าไปแล้วนั้นก็ยังมีความสับสนกันระหว่างคำสองคำคือคำว่าแฮกเกอร์และคำว่าแครกเกอร์นะครับ ในที่นี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแฮกเกอร์เป็นคนคนเดียวกับแครกเกอร์ แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับแฮกเกอร์จะหมายถึงผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แล้วก็ใช้ความสามารถนั้นในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของบุคคลอื่น โดยไม่รับอนุญาตนะครับแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งร้าย หรือทำลายระบบนั้นๆแฮกเกอร์นั้นกับตรงกันข้ามนะครับแฮกเกอร์จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะมุ่งร้ายต่อระบบสารสนเทศของบุคคลอื่นนะครับแต่ในปัจจุบันคนทั่วไปก็จะใช้คำว่าแฮกเกอร์และแฮกเกอร์ในความหมายเดียวกัน ในที่นี้ผมก็จะขอใช้คำว่าแฮกเกอร์หมายรวมถึงทั้งแฮกเกอร์และแครกเกอร์นะครับแฮกเกอร์นั้นโดยหลักๆ แล้วก็จะทำการค้นหาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศนะครับและจะทำการเจาะระบบเข้าไป โดยที่พยายามจะเข้าไปควบคุมระบบเข้าไปล้วงข้อมูลนะครับเนื่องจากในปัจจุบันระบบสารสนเทศขององค์กรส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแฮกเกอร์จึงใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเข้าโจมตีระบบเหล่านั้น นอกจากการทำลายระบบแล้วนะครับแฮกเกอร์อาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การเข้าก่อกวนระบบให้หยุดทำงาน การเข้าไปเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงระบบขององค์กรได้นะครับ การสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบแบบนี้เราเรียกว่าไซเบอร์แวนดอลิซึม แฮกเกอร์ก็จะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคนะครับที่จะทำการเข้าโจมตีระบบขององค์กร เทคนิคแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือ เทคนิคที่เรียกว่า spoofing แล้วก็ sniffing นะครับ spoofing จะเป็นการปลอมแปลงเว็บไซต์หรืออีเมล ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนะครับ ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นั้นจะคิดว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ขององค์กร แต่แท้ที่จริงแล้วเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมที่แฮกเกอร์สร้างเรียนแบบขึ้นมา เพื่อทำการดักข้อมูลนะครับ อย่างเช่นการปลอมแปลงเว็บไซต์ของธนาคาร ส่วน sniffing จะเป็นการดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายแฮกเกอร์จะใช้โปรแกรมประเภทที่เรียกว่า sniffer เพื่อทำการดึงข้อมูลที่รับส่งผ่านเครือข่ายนะครับ และถ้าข้อมูลเหล่านั้นไม่มีการเข้ารหัสแฮกเกอร์ก็จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีแต่ถ้าหากข้อมูลมีการเข้ารหัสแฮกเกอร์อาจจะพยายามถอดรหัสข้อมูลเหล่านั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าแฮกเกอร์จะสามารถถอดรหัสได้เสมอไปนะครับดังนั้นการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จริงแล้วนะครับโปรแกรมประเภท Sniffer นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ แล้วก็แก้ปัญหาระบบเครือข่ายนะครับแต่แฮกเกอร์นั้นนำโปรแกรมประเภทนี้ไปใช้ในทางที่ผิด แล้วก็นำไปก่ออาชญากรรม โดยการลักลอบขโมยข้อมูลนั่นเอง เทคนิควิธีการที่ 2 ที่นิยมใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า DOS attack หรือ denial of service attack นะครับ DOS attack เป็นการโจมตีเครือข่ายหรือเว็บไซต์ให้ใช้งานไม่ได้นะครับ โดยแฮกเกอร์จะทำการส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าไปในเครือข่ายหรือในเว็บไซต์ จนทำให้เครือข่ายไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านั้นได้นะครับ สุดท้ายก็ต้องปิดระบบเครือข่ายหรือปิดเว็บไซต์ไป ผู้ใช้รายอื่นก็จะเข้าใช้ระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์นั้นไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เรียกว่า DDoS attack นะครับ หรือ Distributed Denial of Service ซึ่งพัฒนามาจาก DOS นั่นเอง DDoS attack จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์จำนวนหลาย ๆเครื่องนะครับ เพื่อส่งข้อมูลเข้าโจมตีระบบเครือข่ายและเว็บไซต์พร้อม ๆ กัน โดยปกติแล้วแฮกเกอร์จะใช้โปรแกรมเข้ายึดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเหล่านั้นก่อนนะครับ โดยที่เจ้าของเครื่องก็ไม่รู้ตัวว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองถูกยึดไปแล้ว ครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นนะครับที่ถูกยึดนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเครื่องซอมบี้นะครับ ก็คือไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณและถูกแฮกเกอร์เข้าควบคุมแฮกเกอร์จะนำเครื่องซอมบี้เหล่านั้นนะครับมารวมไว้ด้วยกันเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าบอทเน็ตหรือเครือข่ายของหุ่นยนต์หรือเครือข่ายของหุ่นเชิดนะครับ หลังจากนั้นแฮกเกอร์ก็จะใช้เครื่องซอมบี้เหล่านี้ ส่งข้อมูลลวงเข้าโจมตีเครือข่ายหรือเว็บไซต์นะครับ นอกจากนี้แฮกเกอร์ยังสามารถใช้เครื่องในบอทเน็ตเนี่ยส่งอีเมลรบกวนหรือก่ออาชญากรรมประเภทอื่นได้อีกด้วยนะครับ การที่จะตามจับแฮกเกอร์ก็ทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากว่าเครื่องซอมบี้เหล่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องของแฮกเกอร์โดยตรง แต่ถูกแฮกเกอร์ยึดมาอีกทีนะครับดังนั้นการจะตามจับแฮกเกอร์ก็ต้องค่อยๆสืบสอบว่าแฮกเกอร์เข้ายึดเครื่องในบอทเน็ตนั้นได้อย่างไร แล้วสาวไปยังต้นต่ออีกครั้งหนึ่ง วิธีการอย่างที่ 4 ก็คือการทำฟิชชิงนะครับ หรือการใช้เหยื่อตกปลานั่นเอง วิธีการแบบนี้ก็คือการทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมา หรือมีการส่งอีเมลนะครับ มีการส่งข้อความ โดยทำทีว่าอีเมลหรือข้อความนั้นเนี่ยถูกส่งมาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยมีข้อความที่หวานล้อมชักชวน ให้เหยื่อโอนเงินเพื่อร่วมลงทุนนะครับโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ผู้ที่ทำฟิชชิงก็มักจะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือข้อมูลบัตรเครดิต ผู้ที่รับอีเมลหากเกิดความโลภนะครับอยากจะได้เงินจำนวนมาก ก็จะทำการส่งเงินหรือโอนเงินของตัวเองเข้าไป ในบัญชีของคนที่ส่งอีเมลมา หรือผู้ที่หลอกลวงนั้นนะครับสุดท้ายก็จะสูญเงินไป กรณีนี้จะเห็นเป็นข่าวมากมายนะครับทางทีวี แล้วก็ตามหน้าหนังสือพิมพ์ฟิชชิงอีกแบบหนึ่งที่มักจะเห็นกันก็คือการปลอมแปลงอีเมลนะครับแล้วมีข้อความส่งมาบอกว่า ในขณะนี้มีเพื่อนของเรา ได้รับความลำบากอยู่ที่ต่างประเทศ กระเป๋าเงินหายพาสปอร์ตหายนะครับแล้วก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเดินทางกลับประเทศ ขอให้เราซึ่งเป็นเพื่อนนั้นส่งเงินไปช่วย ภัยถัดมาก็คือ identity theft หรือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ เช่นการขโมยข้อมูลจากบัตรประชาชน ใบขับขี่หรือบัตรเครดิต เพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้น ไปปลอมแปลงตัวตนขึ้นมานะครับ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปเพื่อใช้ซื้อสินค้า การใช้บริการอื่นเช่นการจองโรงแรมนะครับ การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอินเทอร์เน็ต และโดยมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตไปเพื่อใช้ในการซื้อสินค้านั่นเองนะครับ จะสังเกตได้ว่า ในการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต้องการนั้นก็มีไม่มากนัก มีเพียงแค่ชื่อนามสกุล วันหมดอายุของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เลข 3 หลัก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถถูกบันทึกไว้ได้ไม่ยากนัก เคยมีกรณีตัวอย่างหลาย ๆ กรณีนะครับที่ผู้ใช้บัตรเครดิตนั้นนำบัตรเครดิตไปใช้ในร้านค้าหรือในร้านอาหาร สุดท้ายแล้วถูกถ่ายรูปไว้นะครับ ผู้ที่ถ่ายรูปบัตรเครดิตนั้นไว้ก็จะเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตนั้น ไปใช้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการผ่านอีคอมเมิร์ซได้ไม่ยากเลย ดังนั้นผู้ที่มีบัตรเครดิตจะต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับ นอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันมีการปลอมแปลงบัตรประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการนำเอาข้อมูลของบุคคลที่ตายไปแล้ว กลับมาสวมนะครับทำให้บุคคลนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง การปลอมแปลงบัตรประชาชนก็มักจะทำเป็นขบวนการนะครับโดยมีผู้ที่ร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน เทคนิควิธีการถัดมานะครับ เรียกว่า evil t w i n หรือผมเรียกว่าแฝงนรกครับวิธีการนี้ก็คือการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาปลอมแปลงเป็น Wi-Fi access point โดยหลอกให้ผู้ที่ต้องการใช้ Wi-Fi ในบริเวณนั้น ๆ นะครับเข้ามาเชื่อมต่อ ในขณะที่เหยื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน access point ปลอมอันนี้ เดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลสำคัญบางอย่างนะครับ เช่น username หรือ password นะครับแฮกเกอร์ก็จะทำการดักจับบันทึกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต access point ปลอมๆ เหล่านี้นะครับ เพื่อที่จะทำให้สามารถดึงดูดผู้ใช้หรือเหยื่อเข้ามาใช้ได้นั้นเนี่ยก็มักจะปลอมเป็น Wi-Fi ที่ไม่ต้องการ username password ในการล็อกอินนะครับหรือว่าให้ใช้ได้ฟรีๆ ดังนั้นหากเราไปเจอ Wi-Fi access point ที่ไม่ต้องการ username password นะครับ ให้สงสัยไว้ก่อนว่า access point อันนั้นอาจจะเป็น evil twins ก็ได้ เว้นเสียแต่ว่าเราสามารถมั่นใจได้จริง ๆ ว่า Wi-Fi นั้นไม่ต้องการ user name password ในการเชื่อมต่อจริงๆ นะครับ เทคนิคถัดมานะครับ ก็คือเทคนิคที่เรียกว่า farming farming จะเป็นการเปลี่ยนคู่ IP address กับ domain name นะครับคราวนี้เราจะต้องเข้าใจระบบของ IP address กับ domain name ก่อน จะว่าไปแล้วนะครับ IP address ก็คือหมายเลขที่มีความเฉพาะนะครับ ที่เป็นการระบุตัวของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หมายเลข IP address นั้นจะไม่ซ้ำกันนะครับ แต่เนื่องจากว่า IP address นั้นเป็นหมายเลขที่จดจำยากและมีความยาวมากนะครับ จึงมีการใช้ระบบโดเมนเนมหรือการตั้งชื่อ และจับคู่ระหว่างชื่อและ IP address นั้นเข้าด้วยกัน ถ้าจะคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับการจับคู่เลขที่บ้านเข้ากับชื่อของเจ้าของบ้านนะครับ สิ่งที่แฮกเกอร์จะทำก็คือการเอา IP address ปลอมนะครับไปจับคู่กับโดเมนเนมที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับผู้ใช้ก็จะถูกพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่แฮกเกอร์ได้สร้างขึ้นนะครับซึ่งในเว็บไซต์นั้นอาจจะมีการล่อลวงขอข้อมูล การบันทึก username password ไว้ใช้ เทคนิคยอดนิยมอย่างสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงก็คือ click fraud นะครับก็คือการปั่นยอดคลิกของโฆษณาที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง โดยการคลิกนั้นจะถูกทำโดยโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ให้กดคลิกโดยอัตโนมัตินะครับหรือผู้ใช้งานจงใจจะเข้าไปกดคลิกเพื่อปั่นยอดโฆษณา เมื่อโฆษณานั้นถูกคลิกบ่อยๆ ก็จะถูกนำไปแสดงเป็นอันดับต้นๆนะครับตอนที่ถูกค้นหาจาก Search Engine หรือว่าเมื่อโฆษณาถูกคลิกบ่อยๆ ก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินนะครับค่าตอบแทนจากการคลิกนั่นเอง